这是什么？这是一个椰子磨碎机，真有意思。它的泰文名字叫什么？在泰文里，它被叫做 g r a ไ a รขู m a p r a o 字面意思就是是像兔子一样磨碎椰子。สำหรับบทเรียนที่สามตอนที่สองนี้ เป็นการสนทนาระหว่างคนขายของกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อกระต่ายขูดมะพร้าวไว้เป็นของที่ระลึก นักท่องเที่ยวเป็นฝ่ายถามว่านั่นใช้ทำอะไร คนขายของตอบว่าเป็นที่ขูดมะพร้าว นักท่องเที่ยวกล่าวว่าที่ขูดมะพร้าวน่าสนใจและถามว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร คนขายตอบว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่ากระต่ายขูดมะพร้าว ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่า กระต่าย ขูดมะพร้าว สำหรับประโยค这是什么แปลว่านี่คืออะไร คำว่า这แปลว่านี่ คำว่า是แปลว่าคือ คำว่า什么แปลว่าอะไร สำหรับประโยค这是一个椰子磨碎机แปลว่า นี่คือเครื่องขูดมะพร้าว คำว่า这แปลว่านี่ คำว่า是แปลว่าคือ คำว่า อีเกอแปลว่าหนึ่งอัน คำว่ายี่จือแปลว่ามะพร้าว คำว่าโมสุยจีแปลว่าเครื่องขูด สำหรับประโยค真有意思แปลว่าน่าสนใจจริงๆ คำว่า真แปลว่าจริง คำว่า有แปลว่ามี คำว่า意思ปกติแปลว่าความหมาย ในที่นี้หมายถึงน่าสนใจสำหรับประโยค他的泰文名字叫什么แปลว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไร คำว่า他 แปลว่ามันที่เป็นบุรุษที่สามแทนสิ่งของคำว่าเตแปลว่าของ คำว่าไทยหวนแปลว่าภาษาไทย คำว่าหญิงจื่อแปลว่าชื่อ คำว่าเจ้าคำว่า什么แปลว่าอะไร ำหรับประโยค在泰文里它被叫做กระต่ายขูดมะพร้าวคำว่า在แปลว่าในคำว่า泰文วนแปลว่าภาษาไทยคำว่าหลีแปลว่าในคำว่าฮะแปลว่ามันคำว่าเป่แปลว่าถูกคำว่า เจียแปลว่าเรียกจั่วแปลว่า ว่าเป็น สำหรับประโยค字面意思就是是像兔子一样磨碎椰子แปลว่าคำแปลตามตัวอักษรก็คือ กระต่ายขูดมะพร้าวคำว่าจิแปลว่าตามตัวอักษรคำว่า意思แปลว่าความหมายคำว่า就แปลว่าก็คำว่า是แปลว่าคือคำว่า像แปลว่าเหมือน คำว่า้子แปลว่ากระต่าย คำว่า一样แปลว่าเช่นเดียวกับ คำว่า磨碎แปลว่ากำลังขูด คำว่ายี่子แปลว่ามะพร้าว